พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนพิชิตปัญหาการผลิตที่นอนน้ำเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ ที่นอนน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวได้น้อย หรือผู้ป่วยติดเตียงได้ แต่การผลิตที่นอนน้ำพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เกิดของเสียและต้นทุนสูง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ หน่วยงานวิจัยไทย จึงได้คิดค้นวิธี ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตที่นอนน้ำเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับได้เป็นผลสำเร็จครับ ผู้ประกอบการ KTC ใช้วัสดุจากยางพารา ผลิตเป็นถุงใส่น้ำ ทำเป็นที่นอนน้ำเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ แต่พบปัญหาหลังใช้งาน ทีมนักวิจัย สวทช จึงช่วยแก้ปัญหาพัฒนาถุงใส่น้ำโดยปรับเปลี่ยนตั้งแต่การใช้วัสดุยางพาราแบบฟู้ดเกรด การออกแบบแม่พิมพ์ วิธีการซีลฝาเปิดปิด การทดสอบอุณหภูมิ และความดันของแรงกดทับเมื่อนำไปใช้งานกับผู้ป่วย พบว่าที่นอนน้ำมีความทนทานและยืดหยุ่นสูง ระบายความร้อน ระบบไหลเวียนผู้ป่วยดีขึ้น ลดการ การเกิดแผลกดทับประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต และการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดย m t e ทคสวทช และหน่วยงานพันมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000